มารับ้ยังไม่มาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงให้ปนอมไปรับอยู่เดี๋ยงเองกะขี่ไปดู เผื่อไม่ต้องนั่งวินโอเควอันนี้แอร์มีเดียตอนนนี้มาแล้วมั้งยราจติดแอร์มีเดียนะครับเปิดฝาเลย เดินระบบท่อนะครับอันนี้แอร์มีเดีย เราใส่ข้อต่อนะครับ เดี๋ยวเราจะขันแน่น ขันแน่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปทำข้างบนนะครับ ตอนนี้ต่อสายไฟต่อระบบท่อเสร็จแล้วนะครับแล้วทำกันแบบ nó chết dạ neo không đâu rất nhiều lắm Thank you. ทำระบบไฟนะครับ เอมิเดียนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะต่อสายไฟนะครับ เข้าทุนนอนเท่าไหร่วะได้ได้หกหมื่น กี่ทำมาเหรอที่แฟนหงอ๋อเดี๋ยวส่งให้ ฉันเก็บท่อนะครับตอนนี้ใช้นั่งร้านท่อเสร็จ